สวัสดีครับ วันนี้เราจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถตู้นะครับรถตู้นะครับ วิธีการนะครับ เราก็เปิดฝานี้ขึ้นจะเห็นล็อกนะครับแล้วก็ปิดล็อกก่อนแล้วก็เปิดไปอีกด้านนึงนะครับอันนี้ดึงลงนะครับก็ยกขึ้น จิ้มนะครับยกขึ้นก็จะเห็นนะครับตอนนี้นะครับคือแบตเตอรี่ต้องถอดปลานี่ออกก่อนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับ ตัวนี้จะเป็นล็อกนะครับ กดตรงนี้ล็อกสาย ดึงสายออก แล้วก็ปลดตัวนี้นะครับ ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะฮะเพื่อที่ยกแบตออกเปลี่ยนนะครับ เครื่องมือของเรานะครับ ก็คือประแจเบอร์สิบนะครับ หมุนออกก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับ ยกออกมานะครับแล้วก็คลายตัวนี้นะครับ ก็จะยกแบตเตอรี่ขึ้นมานะ แต่เราดูก่อนนะครับมันเป็นแบตรุ่นไหนนะครับร้อยห้าดีสามสิบเอ็ด RMF นะครับ รุ่นเนี้ยของ GS นะครับอันนี้มาจากห้างเลยเนี่ยใช่ปะครับ

ติดเครื่องค่าอยู่ที่